ได้ไหม ที่พายเรือเล่นในคลองบ้านเราเรื่องราวเมื่อกลังเก่าเก่าเมื่อกลังที่เราเคยอยู่ใกล้กัน วันน้องยังจำ ันในน้องเร็วนั่งฟังนกเสียบสายร้อง ทำกลมเป็นเสียงดนตรีสุงใจจริงเวอร์ทุกใจเป็นเลือรักกำเธอเล่มใบใหญ่ แต่น้องกลับยากพี่ไป ไปอยู่เมืองใหญ่ ลืมบ้านใกล้ลืมเรือพาย น้องลืมต้นลำพูที่ขึ้นภูต้นลำเพงน้องลืมปันไข่หมดแน នងលឹមបាត់